พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Power Lift Bed เตียงนอนช่วยการลุกนั่ง ลุกยืนของผู้สูงอายุและผู้ป่วยฟื้นฟูปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาที่ผู้สูงอายุกว่าหนึ่งใน3เผชิญ คือการหกล้มจึงส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจครับ พื่อตั้งรับสถานการณ์ดังกล่าว นักวิจัยไทย จึงร่วมกับเอกชน พัฒนาเตียง Power Lift Bed เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้สูงอายุครับ สวทช ร่วมกับบริษัท SB Design Square พัฒนาเตียง Power Lift Bed ที่มีระบบปรับหมุนเบาะ จากท่านอน สู่ท่านั่ง และท่าลุกยืน โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมด้วยตนเอง ผ่านรีโมทคอนโทรล มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง ช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้ม Power Lift Bed มีความแข็งแรงสูง สามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 250กิโลกรัมเหมาะกับผู้สูงอายุผู้ป่วยฟื้นฟูหลังการผ่าตัดรวมถึง